ถ้าหากอยากรู้ว่าในปี 2020 นี้ iPhone รุ่นไหนที่ยังน่าซื้ออยู่ แล้วก็ iPhone รุ่นไหนที่เราควรจะหลีกเลี่ยง ไม่ควรซื้อหลังจากนี้นะครับ ในคลิปนี้ผมจะสรุปให้ฟังนะครับ รับรองว่าดูคลิปนี้จบเลือกถูกแน่นอน พร้อมแล้วไปติดตามชมได้เลยครับ สวัสดีครับ ผมต้อมไอมดนะครับแนะนำตัวกันก่อนนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องเราในคลิปนี้เป็นคลิปแรกจะได้รู้จักกันนะครับผมในคลิปนี้ครับเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังว่า ในปี 2020 นี้ iPhone รุ่นไหนบ้างที่ยังน่าซื้ออยู่ แล้วก็ iPhone รุ่นไหนที่เราควรจะหลีกเลี่ยงการซื้อนะครับ ต้องบอกว่าในปี 2020 นี้ถือว่าเป็นปีที่ 13 ตั้งแต่ iPhone รุ่นแรกถูกเปิดตัวออกมาในปี 2007 นะครับแล้วก็รุ่นล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปนั่นก็คือ iPhone SE ปี 2020 นั่นเองครับเดี๋ยวก่อนอื่นครับเรามาดูกันว่าณนะตอนนี้มีทั้งหมดกี่รุ่นตั้งแต่รุ่นแรกมาจนถึงรุ่นปัจจุบันนะครับเพื่อที่จะให้ดูเป็นไทม์ไลน์แล้วก็ให้ดูกันคร่าวๆว่า รุ่นที่ออกมานั้นกี่ปีแล้วนะครับเราจะได้คำนวณแล้วประเมินได้ง่ายๆนะครับว่ามันเก่าเกินไปหรือเปล่า หรือว่ายังพอดีอยู่นะครับด้านขวามือสุดของผม iPhone 3 GS เปิดตัวเมื่อ 2009 นะครับ ถือว่าเป็นรุ่นที่ 3 iPhone 4 เปิดตัว 2010 iPhone 4S เปิดตัว 2011 นะครับ แล้วก็ต่อมาครับเป็น iPhone 5 นะครับเปิดตัวไปเมื่อปี 2012 iPhone 5s เปิดตัวไปเมื่อ 2013 นะครับนอกจากนี้ครับในปี 2013 มีการเปิดตัวอีกรุ่นหนึ่งก็คือ iPhone 5c นะครับต่อมาครับในปี 2014 ครับเป็นการเปิดตัว iPhone หน้าจอใหญ่ครั้งแรกนะครับนั่นคือ iPhone 6 แล้วก็ iPhone 6 plus ในกล่องตัวนี้ที่เราเห็นอยู่ก็คือ iPhone 6 plus นะครับปี 2015 ครับเป็นการเปิดตัวของ iPhone 6s กับ 6s plus นะครับเป็นการอัปเกรดจาก iPhone 6 มาเป็น 6s ซึ่งสปีดเร็วขึ้นที่เราเห็นได้ชัดก็คือในเรื่องของจะเป็นซี รีส์แรกที่มีสีชมพูโรสโก มาให้ใช้ และนอกจากนี้หน้าจอยังมาพร้อมระบบ 3D Touch นะครับก็คือเราจะได้เห็นในตระกูลของ 6s เป็นต้นมา ถัดจากนั้นปีต่อมาครับจะมีการเปิดตัว iPhone อยู่ 2 รุ่นนะครับประกอบไปด้วย iPhone SE รุ่นที่ 1 ซึ่งจะเปิดตัวไปเมื่อช่วงมีนาคมของปี 2016 นะครับแล้วก็ต่อมาครับช่วงกันยายนนะครับเป็นการเปิดตัวของ iPhone 7 แล้วก็ iPhone 7 Plus ซึ่ง 2 รุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่กันน้ำได้เป็นครั้งแรกนะครับจากนั้นต่อมาครับในปี 2017 มีการเปิดตัว iPhone อยู่ 2 รุ่นด้วยกันนะครับก็คือ iPhone 8 แล้วก็ iPhone 10 iPhone 8 จะมี 2 ขนาดคือ iPhone 8 กับ 8 plus ตัวใหญ่ตัวนี้นะครับ แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็คือจะเป็น iPhone 10 ซึ่งเป็น iPhone ที่ใช้ Face ID เป็นตัวแรกนะครับ ในปี 2018 นะครับ มีการเปิดตัว iPhone ทั้งหมด 2 รุ่นเช่นกันนะครับ จะเป็น iPhone 10s 10s Max แล้วก็ 10r นะครับ และปีที่แล้วครับ ก็คือปี 2019 มีการเปิดตัว 2 รุ่นด้วยกันนะครับ ก็เป็น iPhone 11 แล้วก็ iPhone 11 Pro และสุดท้ายท้ายสุดเลยเมื่อวันที่ 15 เมษายนที่ผ่านมานะครับ นั่นก็คือการเปิดตัว iPhone iPhone SE รุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นน้องใหม่นะครับอ่ะอันนี้คือเป็นภาพรวมให้เห็นก่อนนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่า iPhone นั้นมีการเปิดตัวมาแล้วทั้งหมดกี่รุ่นนานแล้วเท่าไหร่ ดังนั้นสรุปในขั้นตอนแรกเลยนะครับรุ่นที่ไม่ควรซื้อนะครับหรือหลีกเลี่ยงการซื้อ ที่ผมจะแนะนำก็คือตั้งแต่ iPhone SE รุ่นที่ 1 ลงไปครับ นี่ฮะพวกนี้ครับเราตัดออกเลยครับตั้งแต่ iPhone SE iPhone 6s iPhone 6 iPhone 5 ทั้งหลายแหล่แล้วก็ต่ำลงไปกว่านั้น พวกนี้ครับเราตัดออกจากช้อยได้เลยนะครับที่เราจะซื้อมาใช้ เหตุผลก็เพราะว่าเครื่องเหล่านี้ครับค่อนข้างที่จะเก่าแล้วนะครับ iPhone 6ตั้งแต่ 2014 เห็นไหมแล้วก็ iPhone 6s ตั้งแต่ปี 2015 ถ้านับมาจนถึงปัจจุบันนะครับ เครื่องนี้ 6 ปีเลยนะ ซึ่งมือถือขนาด 6 ปี แล้วยังสามารถใช้งานได้ ถือว่ามันก็ทนแล้วก็คุ้มค่านานมาก และเหตุผลอีกอย่างหนึ่งครับ นอกจากความเก่า ยังพูดถึงเรื่องของการรองรับซอฟต์แวร์ด้วยนะครับ ใน iPhone 6 ใช้ iOS สูงสุดได้คือ iOS 12 ส่วน iPhone SE 1 แล้วก็ iPhone 6s ยังคงใช้ iOS 13 ได้อยู่ แต่ข่าวลือ มีความเป็นไปได้บอกว่าจะอัปเดตให้รองรับ iOS 14 ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับว่าทั้ง 2 รุ่นนี้จะได้ไปต่อใน iOS 14 หรือเปล่า ต้องรอปลายเดือนมิถุนา 2020 นี้นะครับ ซึ่งจะมีการเปิดตัว iOS 14 ออกมา แล้วหลังจากนั้นเราจะได้รู้ว่า 2 รุ่นนี้จะได้ไปต่อหรือเปล่า ถ้า 2 รุ่นนี้ได้ไปต่อก็ถือว่าโชคดีครับ ยังยืดอายุออกไปได้อีกนะครับในการที่จะได้ใช้ซอฟต์แวร์ใหม่ๆ แต่ว่าในตระกูลของ iPhone 6 และเก่ากว่าลงไปนะครับ สิ่งที่มันหายไปนะครับที่มาพร้อมกับ iOS เวอร์ชันเก่านั่นก็คืออัปเดตแอปพลิเคชันใหม่ๆไม่ค่อยได้ครับ บางแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาใหม่ๆนะครับที่พัฒนาใหม่ ๆ จะต้องใช้ iOS 13 ขึ้นไปแบบเนี้ยดังนั้นพวกเครื่องเก่าๆ ครับ อย่าง iPhone 5s iPhone 6 อะไรแบบเนี้ยคือมันจะไม่สามารถอัปเดตและติดตั้งซอฟต์แวร์พวกนั้นได้แล้ว ดังนั้นถ้าใครอยากจะซื้อพวกนี้บอกไปเลยครับว่า ข้ามได้เป็นข้ามครับ ไม่ควรที่จะไปซื้อ ต่อไปเรามาดูในกลุ่มของ iPhone ที่ยังน่าซื้ออยู่นะครับ นั่นก็คือตั้งแต่ iPhone 7 เป็นต้นมานะครับ iPhone 7 นั้นเปิดตัวตั้งแต่ปี 2016 มาพร้อมชิป CPU A7 นะครับ iPhone 7 กับ iPhone 7 Plus ที่ออกมานั้น iPhone 7 Plus ถือว่าเป็น iPhone รุ่นแรกที่มาพร้อมระบบกล้องคู่นะครับ ทั้ง 2 ตัวมาพร้อมระบบกันน้ำ IP67 ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกัน ในตระกูลของ iPhone นะครับที่เริ่มมีการกันน้ำได้นะครับ ความสามารถนี้ก็ถ่ายทอดมายัง iPhone รุ่นปัจจุบันจนถึงปี 2020 นี้นะครับ รุ่นไหนที่ควรพิจารณาเป็นอันดับต้น ๆ ถ้าเราอยากจะซื้อณ ปัจจุบันนะครับ อย่างแรกครับสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำถ้าสมมุติว่าคุณมีงบประมาณที่น้อยที่สุด และอยากจะเล่นสเปคมือถือที่แรงและเร็ว ต้องหนีไม่พ้น iPhone SE รุ่นที่ 2 อย่างแน่นอนครับ iPhone SE รุ่นที่ 2 เป็นการอัปเกรดจากตระกูลของ iPhone 8 นะครับ ซึ่ง iPhone 8 เปิดตัวเมื่อ 2017 ใช่ไหมครับ แต่ว่า iPhone SE นี่เปิดตัวเมื่อเมษา 2020 ความสดความใหม่ต้องบอกว่าทางฝั่งของ iPhone SE นั้น มีความสดความใหม่ความแรงเท่ากับ iPhone 11 ที่ผมถืออยู่ในมือนี้นะครับ ถ้าสมมติว่าใครอยากจะซื้อ iPhone 7 iPhone 8 สิ่งที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมก็คือ ให้มอง iPhone SE รุ่นที่ 2 ไปด้วยนะครับ ถ้าสมมุติว่างบคุณสามารถไปถึงจริงๆ ให้มองข้าม iPhone 7 iPhone 8 ไป แล้วก็กระโดดไป iPhone SE รุ่นที่ 2 แทนนะครับต่อมาครับในรุ่นจอใหญ่ที่ราคาไม่ได้แพงมาก และเราควรจะพิจารณานะครับจะมีให้เลือกอยู่ด้วยกัน 4 รุ่นนะครับก็คือ iPhone 7 plus iPhone 8 plus iPhone 10R แล้วก็ iPhone 11 นะครับในที่นี้ iPhone 11 จะแพงสุด iPhone 10R จะต่ำลงมา iPhone 8 Plus จะต่ำลงมา แล้วก็ถูกสุดคือ iPhone 7 Plus iPhone 7 Plus กับ 8 Plus ณ ปัจจุบันไม่มีขายที่ Apple Store แล้วนะครับ จะยังเหลือจำหน่ายอยู่ที่ฝั่งของตัวแทนจำหน่าย ไม่ว่าจะเป็น t o m o v e Edge Banana Studio 7 ASD Tag ยังหาซื้อได้อยู่ ส่วน iPhone 10R แล้วก็ iPhone 11 นั้น ยังซื้อได้ที่ Apple Store นะครับ ทั้งหน้าร้านแล้วก็ออนไลน์ ประสิทธิภาพดีที่สุดก็คือ iPhone 11 ครับในกลุ่มของพวกนี้ รองลงมาก็คือจะเป็น iPhone 10R นะครับแล้วก็รองลงมาก็จะเป็น iPhone 8 plus 7 plus ตามลำดับนะครับ คนที่ยังชอบจอใหญ่แล้วก็ยังชอบ Touch ID อยู่ แนะนำให้เป็น iPhone 8 plus นะครับ ส่วนคนที่อยากจะได้รุ่นที่เป็นตระกูล iPhone 10 Series นะครับที่ใช้งาน Face ID ใช่ไหมครับ มี 2 รุ่นให้เราพิจารณา ซึ่ง iPhone 11 กับ iPhone 10R นั้นราคาแตกต่างกันนิดหน่อย ผมมองว่าถ้าคุณจะซื้อจริง ๆ ไม่ว่ามือ 1 มือ 2 ถ้าไป iPhone 11 ได้ก็ซื้อ iPhone 11 แต่ถ้าไม่ไหวหรือว่าทุนไม่ถึงนะครับ iPhone 10R ก็ยังเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ยังมีอยู่นะครับ ความแตกต่างของ iPhone 10R แล้วก็ iPhone 11 จะอยู่ที่ในเรื่องของกล้องนะครับ ตัวเครื่องถ้าเรามองเผินๆ จากภายนอกนะครับทั้ง 2 รุ่นด้านหน้าจะเหมือนกันเลย แต่สิ่งที่แตกต่างกันจะอยู่ที่ด้านหลังครับ ด้านหลังนั้น iPhone 10R จะมีกล้อง 1 ตัว แต่ว่า iPhone 11 นั้นจะมีกล้องทั้งหมด 2 ตัว กล้องที่ 2 ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือจะมีเลนส์อัลตร้าไวนะครับ ก็คือเลนส์ถ่ายมุมกว้างมากได้นะครับ ซึ่งใน iPhone 10R นั้นจะไม่มี นอกจากนั้นครับ ล้องเลนส์วายธรรมดาของตัว iPhone 11 นั้น จะสามารถถ่ายไนท์โหมดได้ด้วยนะครับซึ่งใน 10R นั้นจะไม่มีนะครับความแตกต่างในเรื่องของราคานั้นต่างกันนิดนึงประสิทธิภาพแล้วก็ลูกเล่นต้องบอกว่า iPhone 11 นั้นจะเหนือกว่า iPhone 10R ค่อนข้างมากนะครับดังนั้นถ้าใครพิจารณา 2 ตัวนี้ ผมก็ยังคงแนะนำ iPhone 11 อยู่นะครับต่อไปเรามาลองเปรียบเทียบของ iPhone 10R กับ iPhone 8 Plus ดูบ้างนะครับ เพราะว่า 2 ตัวนี้มีขนาดที่ค่อนข้างใกล้เคียงกัน ทั้งในแง่เรื่องของการใช้งานนะครับ แบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ใกล้เคียงกัน แต่สิ่งที่แตกต่างของ 2 รุ่นนี้ก็คือ iPhone 8 Plus นั้นยังคงใช้ปุ่มทัช c h ID นะครับแต่ว่า iPhone 10R นั้นจะมาพร้อมระบบ Face ID คือการสแกนใบหน้า ดังนั้นต้องเลือกดูครับว่าเราชอบแบบไหนชอบสแกนใบหน้า หรือว่าชอบสแกนนิ้วมือ เราเลือกได้จาก 2 ตัวนี้เลย ส่วนในเรื่องของกล้องนะครับ iPhone 8 plus จะมีกล้อง 2 ตัว เลนส์ที่ 2 ที่เพิ่มขึ้นมานั่นก็คือเลนส์เทเลโฟโต้ตัวนี้จะสามารถถ่ายซูมได้นะครับแต่ว่าใน iPhone 10R นั้นจะไม่สามารถถ่ายซูมได้ ทั้ง 2 รุ่นจะสามารถถ่ายพอร์เทรตได้เหมือนกันนะครับเพียงแค่ iPhone 10R นั้นจะไม่สามารถใช้เลนส์ซูมได้นั่นเองครับ iPhone 8 plus จะราคาถูกกว่า iPhone 10R ดังนั้นเราเลือกกันได้เลยครับทั้ง 2 รุ่นเหมาะเหมือนกัน น่าซื้อเหมือนกันณตอนนี้ แต่ถ้าถามในเรื่องความสดความใหม่กว่ายังไง iPhone 10R ก็ยังเหนือกว่า iPhone 8 Plus นะครับต่อไปครับเรามาดูในฝั่งของ iPhone เรือธง รุ่นท็อปสุด ดีที่สุดแพงที่สุดนะครับว่ามีตัวไหนกันบ้างนะครับณปัจจุบันตัวที่ดีที่สุดท็อปที่สุดเลยนั่นก็คือในซีรีส์ของ iPhone 11 Pro ซึ่ง iPhone 11 Pro นั้นจะมี2ขนาดคือ iPhone 11 Pro ธรรมดา แล้วก็ iPhone 11 Pro Max นะครับ ที่ผมถืออยู่ตรงนี้ก็คือ iPhone 11 Pro Max ขนาดหน้าจอ 6.5 นิ้ว มาพร้อมกล้องหลัง 3 ตัวนะครับ ถ้าเปรียบเทียบในซีรีส์เดียวกันนะครับ ก็จะประกอบไปด้วย iPhone 10s แล้วก็ 10s Max ซึ่ง 2 รุ่นนี้เปิดตัวไปเมื่อปี 2018 นะครับ แล้วก็ iPhone 11 Pro 11 Pro Max นั้นเป็นการอัปเกรดของ 10s 10s Max ตัวนี้นะครับ มาเป็น iPhone 11 Pro ตัวนี้ สิ่งที่แตกต่างกันอย่างที่เราเห็นได้ชัดเจนจากด้านหลังนะครับ ก็คือในเรื่องของกล้องหลัง กล้องหลังของ iPhone 11 Pro นั้นจะมีทั้งหมด3เลนส์ด้วยกันนะครับ ซึ่งประกอบไปด้วยเลนส์วายธรรมดา เลนส์อั t ตร w าวายแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้ถ่ายมุมกว้างได้ มุมกว้างมากได้ แล้วก็สามารถซูมได้นะครับ แต่ว่าในฝั่งของ iPhone x s กับ iPhone x s Max นั้น มาพร้อมกล้องทั้งหมด 2 ตัว ซึ่งก็คือเลนส์วายธรรมดา แล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้นะครับในการซูม ในเรื่องของหน้าจอครับ iPhone 11 Pro แล้วก็ iPhone 10s 10r นั้น จะใช้หน้าจอที่เป็น OLED ทั้งหมดนะครับซึ่งมีความสว่างมากที่สุด รายละเอียดสูงมากที่สุดแล้วในตระกูลของ iPhone นะครับต่อมาครับถ้าถามว่าเราจะเลือกรุ่นไหนดีระหว่าง iPhone 10s 10s Max 11 Pro แล้วก็ 11 Pro Max อย่างแรกครับสิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือราคานะครับสำหรับ iPhone 10s แล้วก็ 10s Max ณนะปัจจุบันไม่มีจำหน่ายที่ Apple Store ออนไลน์แล้วก็ที่หน้าร้านของ Apple แล้วนะครับ จะเหลือจำหน่ายเพียงร้านตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น ในร้านตัวแทนจำหน่ายเองตอนนี้ก็ทยอยลดราคาแล้วก็ขนโปรโมชั่นกันออกมาค่อนข้างเยอะนะครับ ดังนั้นถ้าใครคำนึงเรื่องราคาตัว iPhone 10s iPhone 10s Max นั้นจะมีราคาที่ถูกกว่าอย่างแน่นอน ต่อมาครับ สิ่งที่ต้องคำนึงเพิ่มเติม ก็คือในเรื่องของประสิทธิภาพ ถ้าใครซีเรียสในเรื่องของการถ่ายรูปที่แบบว่าต้องมีเลนส์อัลตราไวเพิ่มเติมเข้ามา ต้องมีการถ่ายไนท์โหมดได้นะครับ คุณจะต้องเลือกซื้อ iPhone ตระกูล iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max ไปนะครับ แต่ว่าถ้าใครไม่ได้ซีเรียสเรื่องกล้องตัวนั้น แล้วอยากได้ราคาที่ประหยัดลงมา เราสามารถซื้อ iPhone 10s กับ iPhone 10s Max มาใช้งานได้นะครับ และนี่นะครับก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับที่สรุปให้ฟังว่าในปี 2020 นั้น รุ่นไหนที่ยังน่าซื้ออยู่บ้าง แล้วก็รุ่นไหนที่เราควรหลีกเลี่ยงนะครับเพื่อที่จะเลือกไม่ผิดรุ่นนะครับโอเคครับถ้าใครชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ที่คลิปนี้ แล้วก็กดติดตามช่อง i m o d Official ของพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจ แล้วก็เพื่อเป็นการติดตามผลงานชิ้นต่อๆไปของทีมงานนะครับไว้เดี๋ยวยังมีเรื่องราวอีกมากมายนะครับมาอัปเดตให้ชมกันอย่างต่อเนื่องคลิปเราจะอัปเดตค่อนข้างเกือบทุกวันเลยนะครับยังไง ก็ติดตามกันเรื่อยๆนะครับ หวังว่าในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังมองหาข้อมูลณตรงจุดนี้อยู่นะครับ อัปเดตให้ชมกันในเดือนพฤษภาคมปี 2020 ครับผม ผมต้องไปมดขอตัวลาไปก่อนในคลิปนี้ ไว้เราพบกันในคลิปหน้าอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Let's go